Rich Menu ฟังก์ชันเด็ดของ Line OA อยากขายดีเวอร์ ฟังทางนี้ค่ะ สวัสดีค่ะเจนเจน Line Certified Code 2022 Rich Menu ของ Line OA ก็เป็นเสมือนเมนูของร้านค้า ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าไปดูสินค้า หรือบริการต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ช่วยประหยัดเวลาของแอดมินในการตอบคำถามที่เจอบ่อย ๆ ได้ดีทีเดียวเลยค่ะ วิธีการสร้าง Rich Menu บนคอมพิวเตอร์ ให้คุณเข้าไปที่ manager.line.biz คลิกเข้าไปที่แถบเมนูการจัดการห้องแชทให้คุณคลิกเข้าไปที่แถบเมนู Rich เมนูคลิกที่ปุ่มสร้างใหม่ค่ะ ซึ่งคุณจะเข้ามาเจอรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ตั้งค่าเมนู ชื่อ ใส่ได้สูงสุดไม่เกิน 30 ตัวอักษรช่วงเวลาที่แสดง ข้อความบนเมนูบาร์จะแสดงบนเมนูบาร์ที่ด้านล่างของห้องแชทการแสดงเมนูแบบเริ่มต้น เลือกแสดง ตรงนี้สำคัญมากค่ะ ริชเมนูจะสามารถใช้ได้ทีละอันเท่านั้นค่ะ เมื่อลูกค้าเปิดหน้าจอแชท Line OA ของเรา Rich Menu ก็จะเด้งขึ้นมาแสดงแบบอัตโนมัติค่ะ โดยรูปแบบของไฟล์ที่แนะนำนะคะ ก็ควรจะเป็น JPEG หรือ PNG ขนาดของไฟล์นะคะ ก็ไม่ควรเกิน1 m b โดยขนาดรูปที่รองรับนะคะ ก็มีตามนี้เลยค่ะ ให้คุณกดสร้างรูป ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สร้างรูปภาพสำหรับ Rich เมนูเองได้ ระบุแอคชั่นกำกับ ในแต่ละช่องให้เรียบร้อย ไม่ว่าจะเป็นลิงก์หรือข้อความ หรือคุณจะไม่กำหนดก็ได้ค่ะ ในส่วนของป้ายแอคชั่นนะคะ จะเป็นข้อความที่จะถูกแสดงบนอุปกรณ์ ที่ไม่รองรับการแสดง Rich เมนูค่ะ หลังจากใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะ ให้คุณกดบันทึกแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์ค่ะ ส่วนบนมือถือนะคะ ให้คุณเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Line OA กดที่ไอคอน Rich Menu กดสร้างใหม่ เลือกเทมเพลตที่ต้องการ หลังจากนั้นให้คุณเลือกรูปภาพที่ออกแบบมาแล้ว กดต่อไป เพื่อตั้งค่าในส่วนของแอคชั่น อย่าลืมใส่ข้อมูลของ Rich Menu ให้ครบถ้วนนะคะ เมื่อเรียบร้อยแล้วก็ให้คุณกดบันทึก ง่ายๆ เพียงเท่านี้เองค่ะเจนรับรองว่า Rich Menu จะช่วยประหยัดเวลาในการตอบคำถามจากลูกค้าได้เยอะทีเดียวเลยค่ะ ำหรับคลิปหน้านะคะเจนจะมาบอกเคล็ดไม่ลับในการสร้างข้อความที่มัดใจลูกค้าจะมีขั้นตอนอะไรบ้างห้ามพลาดเลยค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกด subscribe นะคะ เพราะเจินจะมาอัปเดตความรู้ใหม่ๆฟีเจอร์เด็ดๆ และเทคนิคดีๆ ในการทำการตลาดสำหรับ SME หากอยากจะพูดคุยหรือขอคำปรึกษาเกี่ยวกับ Line OA สามารถติดต่อเรามาได้ที่ v t e c e-commerce